วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกันธนาแก้วนะคะ ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะ วันนี้จะนำพานักศึกษานักเรียนนะคะและผู้ที่สนใจในในการลงทะเบียนเรียนวิชาในรายวิชานี้นะคะ พบกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะคะในจังหวัดตากนะคะ วันนี้เราจะพามาพบกับ คุณดิศราทรงเมฆนะคะ สวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกพี่อุ้ยนะคะพี่อุ้ยเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะ จะขออนุญาตเรียนถามว่ากิจการที่พี่อุ้ยประกอบมานี้ มีมีอะไรบ้างคะ ค่ะ ธุรกิจที่มันประกอบรวมกันนะคะ ก็จะเริ่มจากเสริมกสิกิจฟาร์มซึ่งจะเป็นระบบฟาร์มแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วย บริษัท SK Interfood ค่ะ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแล้วก็เป็นหน้าร้านค่ะของการจำหน่ายชิ้นส่วนสุกรทุกประเภทค่ะ และจากธุรกิจแรกจากนั้นดำเนินมาถึง SK ได้ได้ค่ะ เริ่มต้นเดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะคะ เริ่มต้นเลยเนี่ย ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของทางสามีเนี่ยทำฟาร์มสุกร ก็ทำมาตั้งแต่เริ่มของการเพาะพันธุ์ก็คือนำเข้าพันธุ์แท้ จากต่างประเทศเข้ามา แล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็เราก็สมัยก่อนก็มีการขายโดยขายสุกรขุนให้กับแม่ค้าที่ไปขายพอทำมาเรื่อยๆปุ๊บธุรกิจของเขาเรียกว่าอะไรนะสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ก็เลยทางสามีแล้วก็คุณพ่อ ก็เลยคิดกันว่าว่า เฮ้ยเราจะทำยังไง ให้สินค้านั่นมีเสถียรภาพ แล้วก็เราสามารถไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร ไม่โดนต่อรองทางด้านราคา เราเหมือนเป็นคนผู้กำหนดราคาได้ ก็เลยมีความคิดว่า เราจะมาทำบริษัท SK ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายชิ้นส่วนสุกรค่ะก็เริ่มต้นต่อมาต่อจากเสริมธุรกิจก็มาถึงโรงฆ่าโรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์ เดิมจริงๆก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะไปจำหน่ายชิ้นส่วนสุกร ก็จะจำหน่ายเฉพาะในส่วนของสุกรผ่าซี่เพื่อให้กับแม่ค้าเนี่ยเอาไปขายต่อ เพราะว่าเราก็คิดมาแค่นั้นก่อน แต่พอมาถึงพอเรามาทำงานจริงๆแล้ว ความเป็นจริงมันไม่ได้เราขายไม่ได้ ก็เลยต้องมาคิดต่อยอดกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดี เพื่อที่เราเนี่ย เราเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เวลาการทำธุรกิจเราก็ต้องไปกู้แบงก์มาดอกเบี้ยมันก็เดินไปเรื่อยๆ เฮ้ยในเมื่อแม่ค้าไม่ซื้อเราเราก็ต้องคิดต่อ ว่าเราจะทำยังไงต่อไป เราก็มาคิดกันว่าเราก็ต้องดิ้นรนต่อไปโดยที่ถ้าเกิดเขาไม่ซื้อเรางั้นเราทำเอง แล้วก็ขายเองเลยละกันก็เริ่มจากพลิกผันหน้าร้าน SK สาขาตากเป็นสาขาเริ่มต้นเนี่ยเดิมเป็นหน้าร้านเสริมกสิกิจขายอาหารตาก ก็ปรับเปลี่ยนกันมา โดยมาทำเป็นช็อปขายชิ้นส่วนสุกรก็เริ่มทำใช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่า ผู้บริโภคจะเปลี่ยนความคิดให้เดินเข้ามาซื้อซื้อชิ้นส่วนสุกรที่เป็นเป็นแพ็คเรียบร้อยคุณสามารถมามามาเขาเรียกว่าอะไรนะช้อปปิ้งค่ะ ได้ ตอนนี้พอเริ่มทำทำเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาต่อมาก็คือ ชิ้นส่วนของสุกรทั้งหมดมันไม่สามารถขายได้หมด ถ้าเราเปิดแค่ร้านเดียว มันต้องมีการแชร์ทำเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่เปิดตลาดให้กว้างมากขึ้น เราก็เลยมีความคิดขยายสาขา ต่อมาก็เริ่มไปขยายที่แม่สอดเพราะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วน แต่ละพื้นที่การใช้ชิ้นส่วนไม่เหมือนกัน ที่ตาในอำเภอเมืองอาจจะกินชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนหลักแต่ตลาดของแม่สอด เขาอาจจะเป็นกินเครื่องใน ซึ่งหัวอย่างเงี้ย คือเขามีการใช้สินค้าพวกนี้ตลอด มันก็เลยมีการเขาเรียกว่า manage part ชิ้นส่วนให้มันสามารถขายต่อไปได้เรื่อยๆ พอมันทำต่อไปปุ๊บมันก็เริ่มมีการขยายสาขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนปัจจุบันเนี่ยก็มี 20 สาขา ค่ะ ก็จะเป็น SK ในปัจจุบัน ค่ะ แสดงว่า SK ก็ย่อมาจากเสริม ใช่ค่ะ เสริมกสิกิจเป็นชื่อคุณพ่อ คือคุณพ่อคุณเสริมเป็นกสิกรรม เป็นคนกสิกรรม เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรต่อมาเสริมกสิกิจ แล้วก็ต่อมาที่ SK คุณเสริมก็ยังคงเป็น SK อยู่ค่ะจะเห็นว่าการทำงานไม่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลย จะขอพี่อุ้ยบอกบอกกล่าวเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือว่า หลักการในการบริหารงานให้ให้น้องๆ ที่เป็นนักศึกษาได้ได้ฟังสักนิดหนึ่งเรื่องของการทำธุรกิจแนวทางของการทำธุรกิจที่ยังคงที่จะต้องทำต่อไป ก็คือ เราให้ยึดปฏิบัติในเรื่องของความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเอง การทำธุรกิจมีหลายอย่างก็คือขอออพี่อาจจะใช้คำพูดที่ให้น้องๆในปัจจุบันหรือว่าอะไรเนี่ยเข้าใจไม่ได้มากเท่าไหร่นะ แต่พี่จะขอบอกว่าถ้าเราทำธุรกิจแล้วขอให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองทำธุรกิจขอให้เขาเรียกว่าอะไรพี่จะใช้คำว่าว่า เงินที่เราใช้อยู่ในธุรกิจเราอย่าไปใช้ทางด้านเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกนะคะ ก็คือ เงินที่เข้ามาหรือเงินที่เขาเรียกว่าการบริหารน่ะขอให้ถูกประเภท ปัญหาทุกธุรกิจมันมีหมดมันจะผ่านไป ไปได้อย่างไร อันเนี้ยมันธุธุรกิจของพี่อาจจะไม่สามารถไปบอกได้ว่าธุรกิจเนี้ยใช้คอนเซปต์เดียวกับพี่สิแล้วคุณจะผ่านไปได้ มันจะต้องไปปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณอีก กว่าเสริมกสิกิจตอนทำฟาร์ม ปัญหาของฟาร์ม ก็อย่างหนึ่งพอปัญหาของการเป็นเทรด SK เป็นเทรดซื้อมาแล้วทำขายไปปัญหาของเทรดก็จะอีกอย่างหนึ่งค่ะ มันมันเขาเรียกว่า แต่เขาเขาเรียกอ่าคุณคุณต้องแบบค่อย ๆ แก้ปัญหาไปอะค่ะ อย่าไป อย่าไปแบบ เออเขาเรียกอะไรใช่ใช่ใช่ใช่คือค่อยๆ คิดถ้าเกิดว่าเรายังเดินต่อไปไม่ได้ยืนนิ่งๆก่อนยืนนิ่งๆก่อนแล้วก็ค่อย ๆ คิดก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยลองทำไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามันผิดตรงนี้เราก็เดินถอยหลังกลับมา แล้วก็ค่อยมองลงไปมองออกไป มองเป็นภาพกว้าง อย่าไปจมกับปัญหา ถ้าจมกับปัญหาเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ค่ะก็ อาจจะมีอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะ แล้วเห็นว่าตอนนี้พี่อุ้ยมีอีก 2 ธุรกิจก็คือร้านกาแฟคอฟฟี่ดีและแฟตบอยนะคะค่ะขอพี่อุ้ยเล่าที่มาที่ไปค่ะที่มาของ 2 ธุรกิจนี้ก็คือเริ่มจากเริ่มจากว่าเราเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีภาวะของโรคระบาดซึ่งเราทำเรื่องของปศุสัตว์การที่ปัญหาโรคระบาดเนี่ยเริ่มต้นเลยพี่จะขอเล่าก่อนว่าจริงๆสานักงานนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสำนักงานบัญชีและสำนัก คือแล้วก็เป็นที่อยู่ของฝ่ายขาย เพราะว่ามันจะอยู่ในเมืองเดิมเนี่ยสำนักงานบัญชีของพี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ฟาร์ม ตรงไม้งามจะอยู่หน้าฟาร์มเลย ตอนนี้เขาจะมีการคอนแทคกับทางพวกผู้แทนแล้วก็ผู้แทนที่จะต้องเข้ามาขายหรือว่าเข้ามาวางบินเก็บเงินตอนนี้รถในแต่ละประเภทที่วิ่งเข้ามาเราไม่รู้เขาไปไหนมาบ้าง การสัมผัสเชื้อโรคแล้ววิ่งเข้าไปหาเราซึ่งเราเนี่ย เป็นที่ฟาร์มไม้งามเนี่ยจะเป็น AI Station ก็คือเป็นที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์ม แล้วก็เป็นที่ผลิตอาหารเพื่อที่จะนำส่งไปทุกฟาร์มที่เรามีอยู่ตอนนี้ทางคุณชนินเนี่ยแกก็นึกคิดขึ้นมาว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เราค่อนข้างเสี่ยงกับโลกแล้วถ้าเราไม่ให้เขาเข้ามา มันก็เป็นไปไม่ได้ เราจะหาตรงไหนดีที่เราจะได้พบปะ เขาถามว่าเราก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องพบกับผู้แทน หรือว่าผู้ที่เอาความรู้ที่มาติดต่อกับเราก็เลยประจวบเหมาะว่าที่ตรงนี้เดิมเนี่ยเราใช้เป็นที่ขายหมูเป็น แต่พอธุรกิจเราเปลี่ยนไปเป็น SK ปุ๊บที่ตรงนี้เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็เฮ้ยเราก็มาสร้างออฟฟิศกันอยู่ในเมืองดีกว่า แล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องการให้คนเข้าไปที่ฟาร์มกับที่โรงงาน แล้วเพราะเราอยากป้องกันให้มีการปลอดโรคทั้งหมดป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น เราก็เลยมาสร้างออฟฟิศอยู่ตรงนี้ เพื่อที่เราก็จะได้มาทำงาน มันมันพอเริ่มทำงานเพิ่มมากขึ้นปุ๊บคนที่ทำงานอยู่กับเราจำนวนคนมันก็เพิ่มมากขึ้น ด้วยที่ว่าที่เดิมมันก็แออัดก็ มาอยู่ตรงนี้